วทัศน์ฉันท้องไมงี้เฮ้ยเบนละยังยังยังยังอยู่ แจ๊บไปมา เออ เต็มหน้าแผ่นทองเลยวะาเฮ้ยก็สวยตืนคลิปนี้ดูไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้ทำตาม เด็กน้อยอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีสวีดัลลาประชาชีประชีชาทั้งหลาย ทั้งปวงนะ เอ้ยนี่อยู่กับผมเฮียคิงจากช่องคิงสล็อตงะนี่เราอยู่กันในเกม Fortune Mouse เอ้ยต้าหนูโชคลาภเนี่ยไป อุ้ยเริ่มมนเลยอ่ะวันนี้มาที่ทุนหนึ่งพันบาทนะ กลางกลางกลางเออเฮ้ยใครเล่นตามเฮียคิงลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ คลิปนี้เล่นเพื่อความบันเทิงนะแม่นะแม่ทำตามแล้วมาถึงก็โดดไหม ไอ้โว้ยมาถึงก็ล่อเลยเว้ย หนู ไอ้หนูโดดไปแต่ไม่เอาถั่วเน่าไม่เอาส้มนะประทัดไปก่อนไม่เอาขอเป็นหน้าทองได้ไหม หน้าทองอ่ะถุงเหรียญนึงอ่ะยังยังยังเอ้ยไม่ เออเอ้ยอุ้ยโอ้ยเฮียปัตกาก ไป ไปได้เกินไปแล้วเนี่ยโดดอีกแล้ว เฮ้ยเอ้ย โอ้ย ถุงเหรียญว่ะ ถุงเหรียญท่านผู้ชม ถุงเหรียญได้มาเก้าร้อยเพิ่มเบ็ดไปดีกว่าไป ส้มมาก่อน ส้มนะเอ้ยหืมไงยาไีหน้าทองสามตัวก็ได้มาหนึ่งพันอ่ะ เออเฮ้ย เจ้าหนูมันนำโชคจริงว่ะเนี่ยเล่นช่วงเวลาดีๆ แบบเนี้ยนะ ประมาณหกโมงเย็นนะ ให้ดีให้ดียังไง โดดอีกไหมเงียบนะ เงียบนะ เงียบ เพิ่มเบ็ดแล้วเงียบนี่ เก็บไว้ั้ยไอ้นี่ ได้บรรทัดมาก่อนร้อยห้าสิบบาท เออเริ่มเงียบ เริ่มเงียบ เปิดเทอร์โบแล้วก็หมุนสิบไปก่อนแล้วกันยังไงปั๊บปั๊บปั๊บโดดไปดิเออต้องงี้ดิวะ ไปขอแผ่นทองขอแผ่นทองนะ แผ่นทอง แผ่นทองไปดิแผ่นทองไปดิแผ่นทองไงไม่เอาทัดแผ่นทองมันเฮ้ยเบนละยังยังยังยังอยู่แจ๊บไปมา เออเต็มหน้าแผ่นทองไปดิวะเฮ้ยก็สวยห้าพันบาทไปท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเบรกแป๊บ ขอเบรกแป๊บนึงกดล้างไปหนึ่งทีก่อนเพิ่มเบ็ดไปหนึ่งร้อยบาท แล้วกดสิบหมุนไป ขออีกหมื่นหนึ่งเอ้ยโอ้โหสวยช็อตนี้ เอ้ยเบ็ดร้อยสี่พันบาทผู้ชมหมื่นหนึ่งแล้วเออกำไรมาสิบเท่านะแต่เราไปกันต่ออีกนิดนึง ขอหนูโดดอีกรอบนึงแล้วกันจะโดดไหมมันจะโดดไหมกดมือไหมกดมือตรงไหนจะโดดกดมือตรงไหนจะโดด นี่ไง มา เออ สวยงาม สวยงาม ไป ไปกันต่อเฮ้ยชิทองนะเออโอ้ย สวยงามสอดนี่หุ้ยเฮ้ย เท่าไหร่ เท่าไหร่ท่านผู้ชม เท่าไหร่หมื่นหนึ่งโอ้ยเฮ้ยวิ่งจะ ไอ้นี่ เกินไปนะไม่ได้ละ เอาไหมเอาขำๆเบ็ดห้าร้อยไหม ยังไงสนุกสนุกนะกำไรมากำไรมันเล่น ไป รัวรัวรัวรัวเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยโอ้โหสวยเออ ไปแล้ว รอบสุดท้ายท่านผู้ชม โดดรอบสุดท้ายนะ เดี๋ยวไปใช้ตังค์ดีกว่า เออเบ็ดที่ห้าร้อยนะยังยังขอหน้าถอยไปโอ้โหโคตรแจ๋มโอ้โห ชัอนี้ห้าหมื่นเฮ้ยเฮ้ยโอเค ช็อกเลยห้าหมื่นเฮ้ย ยังไงเฮียคิงขอต้องไปใช้ตังค์หลังแต่ไปห้าสิบเท่าท่านผู้ชมอุ้ยใครชอบคลิปนี้นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมเฮ้ยใครมีเกม มีอะไรมาแนะนำก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้เลยนะครับ دلعا